มีปัญหาที่ต้นคอฮะก็เลยลองกายภาพบำบัดดู ในวิธีการคิดเราเอง อยู่ได้ทุกวันแต่ว่าเราก็ยังทำธุรกิจอยู่ตลอดไม่หยุดเลย ปวดจนกระทั่งเรียกว่าอยู่ไม่ได้ฮะชีวิตนี้อยู่ไม่ได้แน่นอนถ้าปวดแบบนี้ มารักษาด้วยโรคหมอนกระดูกคอเสื่อมมีปัญหาที่ต้นคอฮะแล้วก็ใช้งานได้ไม่ปกติ ช่วงนั้นก็หาหมออยู่ เยอะมากเลยฮะก็เลยลองกายภาพบำบัดดู ในวิธีการคิดเราเอง ภายในหนึ่งชั่วโมง ออกไปเลยขายของได้ปกติเลย อยู่ได้ประมาณ 10กว่าปี แต่หลังมันมีอาการเยอะมาก ปวดจนกระทั่งเรียกว่าอยู่ไม่ได้อะชีวิตนี้อยู่ไม่ได้แน่นอนถ้าปวดแบบนี้ ก็เลยมาปรึกษาหมอชัยยศ แล้วก็มาผ่าตัด ก็ที่นี่ก็โอเคแล้วครับ จริง ๆ มันก็รู้อยู่ในกระจายอยู่แล้วผมอะใช่ไหมทีนี้มาปรึกษาว่าจะทำไงดี คุณหมอก็แนะนำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราก็มองแล้วคือคือมันก็ต้องไปตามสภาพแหละครับ เพราะว่าอายุเยอะขึ้นไอ้เรื่องอย่างนี้มันก็ต้องรับต้องรับสภาพได้ เพราะเราอยากมันแข็งแรง เหมือนตอนหนุ่มตอนสาว มันย่อมเป็นไปไม่ได้ คุยกับหมอชยศฮะไม่ถึงสิบนาทีก็ตกลงเลย ก็พาอยู่ด้านหลังฮะ แล้วก็มีเหล็กยึดไปยันฐานกระโหลกสองเส้นครับ แล้วก็คอเราเอียงนิดหน่อย ที่เอียงมันมาจากโรคเครียดนั่นแหละครับปกติไม่ได่เขาเอียงหรอกครับไม่ได้เอียงแต่กำเนิด ราะว่าหนึ่งเราเป็นโรคเครียดนะสองเราเมื่อก่อนชอบไปนวดคอบ่อย เพราะเราไม่รู้ อาจจะต้องใช้ไอ้นี่ช่วยไประยะหนึ่งหรือตลอดไป แต่คงไม่มีปัญหาเพราะผมใส่ชิ้นแล้วใส่มาเจ็ดปีหกเจ็ดปีแล้ว เรื่องผ่าตัดคอนี่นะฮะ คุณหมอเขาผ่าตัดภายนอกครับ เขาไม่ได้รู้ว่าเข้าไปในข้างในข้างในร่างกายของเรา ไม่มีอะไรเลยครับ เจ็บไม่เจ็บเลยครับ ออกมาคุยปอเลยครับ ก็ไม่มีไม่ต้องกลัวเรื่องผ่าตัดคอ ถ้าเป็นหมอที่เชี่ยวชาญนะฮะไม่มีอะไรหรอกครับ เพราะว่าอันตรายน้อยกว่าผ่าตัดอวัยวะภายใน อันนี้เขาผ่าตัดผิวนอกอย่างเดียวครับ ไม่เจ็บไม่มีอะไรครับ เฉยๆปวดเมื่อต้นคอนี่กระดูกคอจริงๆเนี่ยถ้าตัวกระดูกคอเนี่ยนะ ผมคิดว่าผมแนะนำไม่ควรนวดเลยครับ เพราะว่ามันอันตรายครับครับ เพราะว่ากระดูกคอเป็นกระดูกเล็ก ถ้าการนวดเขาไปกดกระดูกเราเนี่ยทำให้กระดูกเราเกิดการซุดหรือ อาจารย์เคลื่อนควรจะมาหาหมอให้ปรึกษากับหมอว่าทำอย่างไรดีดีกว่าการไปนวดทึ่งมันมันเสี่ยงนะบางคนนวดแล้วมันไม่ใช่ว่า นวดแล้วดีขึ้น กลับบ้านแย่ลงกว่าเดิมก็ตั้งแต่ผ่าตัดมาเนี่ยสามครั้งแล้วอันครั้งนี้ครั้งที่สามก็ที่นี่รู้สึกว่าจะผ่าตัดเสร็จแล้วปัญหาน้อยที่สุดทั้งคุณหมอทั้งบริการที่โรงพยาบาลนี้ชั้นหนึ่งเลยครับแต่ที่ผมเจอมา กพราะที่นี่ผมคิดว่าเบอร์หนึ่งเลยครับ